ถึงตอนที่ว่าคนจากสมาสมาคมใหญ่เรามาแล้วเราสึงสิงสายใหญ่ท่านมาแล้วนะฮะและเช้าวันนั้นน่ะนะเราก็เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เราได้เจอนะทั้งสินายท่านก็บอกว่าไอเหตุการณ์อย่างเนี้ยจริง ๆ แล้วมันไม่น่าเกิดขึ้นนะครับ มันเป็นมันเป็นเลิกแล้วเป็นดวงแล้วก็ มันเป็นมีสิ่งผิดปกติหลายๆอย่างที่ ตอนที่ท่านเข้ามาในสำนักงานนะครับนะท่านมาท่านถือกระดานป่วยๆมาก็คือกระดานแปดเปียนนะครับก็ถือมาแล้วข้าก็นับนิ้วแล้วท่านก็บอกอุ้ยนี่ทำไมมันมันมันเหมือนกับว่า เป็นเหตุการณ์ที่แบบท่านบอกว่า ตรงเนี้ยพลังงานนี่มันด้านลบมันเยอะเยอะมากๆอืเหมือนกับถ้าเปิดพูดถึงคนไทยก็เหมือนกับคนจีนก็จะพูด เหมือนคนเล่นของ เหมือนคนที่ว่า โดนกระทำอะไรอย่างเนี้ยท่านบอกอย่างนั้น ท่านเข้ามา ท่านก็รู้สึกว่าธรรมดาศึกษาถ้าเราเข้ามา มันก็จะไม่ไม่ไม่ตึงคลึมหรือว่าแบบ เป็นบรรยากาศที่แบบกดดันอะไรขนาดนี้แต่ท่านเข้ามาท่านรู้สึกว่าโอ้โหมันกดดันมากๆเลยท่านบอกอย่างนั้นนะครับ ซึ่งหลังจากนั้นเราก็บอก เนี่ยทุกคนก็พาไปที่โรงแม่ลูกนะพอทีแสท่านก็ไปเสร็จปุ๊บเดินยืนอยู่หน้าโรงนะครับสิ่งที่ ทุกคนมองเห็นนะครับ นะครับแล้วก็คือตรงตัวลงจะมีรอยมือฝ่ามือเต็มไปหมดเลยรอยมือ เหมือนกับว่า พยายามจะเปิดโลงออกมา ครับนะครับ ซึ่งหลังจากที่สินสายใหญ่ท่านก็เดินค่อยๆเดิน เดินเข้าไป เอ่อ รอบโรงเดินเดินเดินแล้วก็ไปเดินดู ถึงโรงเล็กด้วยสิ่งที่ท่านดูดูเสร็จท่านรู้สึกว่า อันเนี้ยมันผิดปกติ มันต้องมีอะไรแน่ๆเลย ท่านก็ก้มลองมองไปใต้ท่านมุดไปใต้โลงอ่ะวีสิ่งที่ท่านเห็นในใต้โลงอ่ะ มันเป็นยันสีแดงนะครับ ตอกติดเอาไว้อยู่ที่ใต้โลงครับ ซึ่งไอ้ยันตัวนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไร แต่ท่านบอกคิดหายแล้วท่านพูดแบบคำหยาบคิดหายแล้วโอ้โห ทางนี้ทางนี้เสร็จเพิ่งรีบออกมาบอก พวกนี้รีบไปเตรียมของเส้นไหว้อะไรตามที่วัวบอกรีบเลย รีบเลย รีบเลยครับ เราก็รีบแบบว่าขับรถออกไปซื้อของตามที่ท่านบอกนี่เดตั้งประลมพิธีตรงหน้าโรงเลยนะอืพอตั้งประลมพิธีอะไรเสร็จปุ๊บท่านบอกให้ไปเชือดไก่มาเชือดไก่เสร็จปุ๊บท่านทำพิธีก็เอาเลือดไก่เนี่ยเขียนเขียนลงบนยันเสร็จแปะไว้ตรงหน้าโรงครับแต่ปุ๊บแล้วท่านก็ไปเอา เอายันของท่านอะนะฮะแกะยันสีแดงออก ซึ่งระหว่างที่แกะยันสีแดงออกเนี่ยมันมีเสียงเนคนเหมือนคนร้องร้องแบบเจ็บปวดเป็นผู้หญิงอ่ะ เออโอ้โหออกมาร้องออกมาจากแบบ ออกมาน่ะ เออเออเนี่ยพอออกมาเราเอาออกมาเสร็จโอ้โหกลิ่นแบบกลิ่นมันมามาได้ยังไงเราก็ไม่ใจนะกลิ่นแบบเหม็นเน่ามาก ครับพอท่านอออกมาเสร็จปุ๊บท่านเอาใส่ในใน เอ่อในผ้าผ้าผ้าผืนหนึ่งอ่ะที่วาดเป็นรูป เอ่อวาดเป็นยันนะครับ แล้วก็คอไว้เลยคอไว้อย่างดีแล้วเก็บ เก็บไว้บนโต๊ะเสร็จแล้วปุ๊บทุกคนเปิดโลง อันนี้ ญาติญาติญาติที่มาเนี่ยเขาบอก ไม่ต้องเปิดเราก็เอาไปฝังเลย ครับ นะครับเขาบอก ไม่ได้ เนี่ยมันผิดพิธีนะมีใครทำอะไรกับศพมีใครทำอะไรกับโลงแน่นอนเลยปัวปัวไม่อนุญาตให้ ถ้าหรืออยากเอาศพนี้ฝัง หรือต้องให้อุทำตามวิธีที่อ้วนบอก ถ้าไม่ก็ไม่ต้องไปฝังไปฝังที่อื่นเขาไม่ให้ฝังที่ในสุสานเลยศพกลากินีเขาเรียกศพกลากินีเขาไม่ให้เอาเอาไว้ในสุสานเออพอพูดอย่างนี้เลยอ่ะแล้วเสร็จปุ๊บไอ้นั่นก็อึ้งอ่ะไอ้ญาติเขาอึ้งไอ้ตัว ไอ้ตัวไอ้ตัวสามีของผู้หญิงอ่ะเขายังมาไม่ถึง อืมไอ้นั่นก็เบาได้ถึงสายใหญ่บอก นัดเปิดลง โอ้ทุกคนก็ร่วมร่วมร่วมร่วมกันเปิดลงพอเปิดลงขึ้นมาโอ้โหวิทำไมพี่เราไม่อยากคิดเลยภาพ ภาพของศพนะ ครับ คือ มือทั้งสองข้างวางอยู่ที่หน้าท้องถูกก็ปะอ่าเออแต่มือเขาอ่ะถูกตะปูตอกตึงเอาไว้อ่ะเฮ้ยหมายถึงว่ามืออยู่อย่างนี้แล้วเอาตะปูตอกใส่เข้าไปอย่างนี้เหรอพี่ให้มือมันไม่ตายแบบอย่างนี้เหรอ ใช่ตอกติด ตอกติดกับตัวเลย อ่ะอ๋อครับล้ขาทั้งสองข้างก็ตุกโดด โดนคล้ายๆสายสินน่ยมัดอยู่แล้วก็เอาตะปูตอกเอาไว้อ่ะทั้งหมดตะปูที่ตอกไว้ทั้งหมดเจ็ดดอกอ่ะ เออเออโอ้โหคือสิ่งแสเห็นแบบนั้นแบบมันทำไมมันโหดร้ายอะไรอย่างนี้ครับ แต่ท่านก็บอกว่า อ้าว ท่านก็ทำพิธีนะครับ ถอนตะปูออก บอก แล้วก็พอค่อยๆถอนตะปูออกตะปูออกแต่ละละจุดเนี่ยมันระหว่างที่ถอนเนี่ยบรรยากาศมันเหมือนกับว่า จากฟ้ามันเริ่มจะสว่างถูกไหมบี ครับ อยู่ๆว่ามันเหมือนมีเมฆฝนเมฆดำมามืดมาเลยอ่ะเออ แล้วระหว่างที่ถอนถอน จนถอนตัวสุดท้ายออกมาฟ้าฝ่าเดเปรี้ยงโอ้โหลูกฝนก็ค่อยๆตกลงมา ครับตอนนั้นคือทุกคนคือกดดันมากเลยกดดันจริงๆเพราะไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนแล้วยิ่งตัวพี่เองก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อน ครับซึ่งึงหลังจากที่นะครับ เอาตะปูอะไรออกหมดแล้วนะนะครับก็ ็เก็บเขาลงอ่า เอาลงปิดปิดไปเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ อ่าซึ่งสายใหญ่ท่านก็เดินออกมาแล้วก็ดูเลิกเพื่อที่จะเอาศพลงไปฝัง แต่ช่วงที่ตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับฝนก็ตกลมกันก็แรงถูกปะทุกคนก็ย้ายเข้าไปหลบเขาไปหลบตรงข้างๆโรงช่วงระหว่างที่หลบข้างๆโรงอ่ะ เหมือนกับลมมันแรงลมมันพัดแรงมากพัดแบบ พัดเข้ามาเนี่ย ด้วยความที่ว่าจุ้ยจี้เอมันมันจะเป็นขอนไม้ที่อวางลงเนี่ยมันจะสูงขึ้นมานิดหนึ่งถูกไหมวีครับนะครับ มันเป็นม้าม้าม้านั่งสองตัวว่า วางไว้หัวกระชายถูกปะอืมเออ ช่วงนั้นดูลงพัดบบวูบเดียวนั้นน่ะลงอ่ะตกลงมาถึงพื้นอ่ะ ไม้อ่ะ เอาไม่อยู่อ่ะ ปึ้งโอ้โห ทุกคนสะดุ้งงนหมดเลยอ่ะ ลงอ่ะหล่นลงมาถึงพื้น ครับ ซึ่งหลังจากที่ เราหลงมาพวกเราก็หันกลับไปมอง อืมโอ้โหมันมันมันเป็นอะไรที่แบบ มันน่ากลัวเริ่มน่าความรู้สึกความรู้สึกตื่นสยองมันน่ากลัวเพราะว่า ไอ้ไม้ที่อ่าวให้ลงมาพาดอยู่อ่ะมันหักสองท่อนหมดเลยอ่ะเหมือนกับมีน้ำหนักไปกดทับมันอ่ะ เออแล้วพอตรงนี้ เสร็จปุ๊บ สิงแสท่านก็รีบแบบ เดินเข้าไปแล้วก็เอาเลือดไก่เอาชามที่ใส่เลือดไก่มาเสร็จแล้วรีบเขียนไปลงเสียงยันน่ะลงลงลงรอบลงเลยอ่ะบอกเดี๋ยวต้องรีบต้องรีบต้องรีบหาเลิกลงแล้วหาเลิกลงไม่ได้ลยงานเนี้ยมันทำไมซ่าซ่าอย่างซ่ามากเลยเสียงมันแทรกเข้ามาซ่าซ่าซ่าหมายถึงว่าเสียงวีพูดกับพี่ศักดิ์เหรอ เออกำลังเล่าที่กำลังเสียงมันซาซาซาเข้ามาหายไหมเออดีขึ้นอ๋ออ๋อโอเคโอเค เออ โอเคแล้วครับแล้วคันนี้ พอท่านสินท่านบอกว่า ถ้าเราหาเรื่องเออลงไม่ได้วันนี้ไม่ได้ฟังนะเป็นเรื่องแน่ อืมคิดในใจเลยพวกพี่เลยไม่เฝ้าแล้วนะไม่เฝ้าแล้วนะคิดเนี่ยงั้นบอกชินแสที่รีบรีบหาเลิกเถอะ ครับท่านก็ทำพิธีทำพิธีแล้วก็เลิกได้อยู่ เลิกได้คือประมาณเก้าโมงเก้าโมงกว่า ซึ่งตอนนั้นน่ะ เวลามันเพิ่งจะเจ็ดโมงอีกสองชั่วโมงครับซึ่งช่วงสองฝนก็ยังตกอยู่อย่างนั้นน่ะพอฝนตกอย่างนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะคือหลุมอ่ะมันขุดไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ หลุมก็จะมีน้ำ ซึ่งในตรงเนี้ย ต้องไปวิ์น้ำออก เพราะมันมันถือว่า คนจีนก็ถือว่ามีน้ำในหลุมเลิกไม่ดีนะเออเออทุกอย่างคือไม่ไม่ไม่หมดต่อพอหลังจากที่เจ็ดโมงกว่าฝนเริ่มซา ก็ให้อ่าสักอ่าคนงานเนี่ยไปวิทน้ำออกรีบวิทน้ำออก แล้วก็เอ่อเตรียมเตรียม เอาไม้พาดเพื่อที่จะเอาลงลง ช่วงระหว่างที่ถึงเวลาแฟนไอตัวตัวผัวของผู้หญิงเขาก็มา เราก็ถามว่ามัน เป็นยังไงได้เลิกได้อะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยบอกได้เรียบร้อยแล้ว แต่ไอ้ลูกญาติเขาก็ไปเล่าให้ฟังว่าทางสมาคมเขาเปิดโรงไอ้นั่นก็ทำสีหน้าแบบ ไม่พอใจอ่ะซักสีหน้าใสอะไรเงี้ยไม่ทำไมพวกนี้ไม่รอว่าอะไรอย่างงู้นอย่างนี้พยายามจะสอว่าแต่สุดท้ายบอกหรือจะรีบฝังไหมเดี๋ยวเรื่องก็ไม่ทันเลิกนะมันก็เหมือนกับว่า ไม่พอใจอ่ะสมณะไปไปไปไปฝังก็ฝังช่วงระหว่างฝังเราก็ เอา อ่า ้าป่านสีขาวเชื่อมนะครับมัดแล้วก็ยกเพื่อที่จะยกลงช่วงระหว่างเรายกลงอ่ะ คือลงเรารู้สึกว่าลงมันหนักมากทุกคนที่ในใจนะ ตอนแรกคนงานอ่ะหกคนยกไม่ขึ้น สุดท้ายพวกพี่ต้องเข้าไปเสริมอีกฝั่งละสองคนอ่ะเพื่อที่จะยกโรงนี้ขึ้น ซึ่งระหว่างเรายกลงแล้วก็เดินเดินไปที่หลุมเนี่ย ยกยกยกยกอยู่เนี่ย มันเหมือนกับว่าอยู่ไอ้คนข้างหน้าเนี่ยมันมันเหมือนว่าสะดุดอะไรสักอย่างล้มลงก็แบบกระแทกลงมา คือเป็นอย่างเนี้ยนะวีลงอยู่ก็ตกกระแทกลงพื้นตกกระแทกลงพื้นสามสี่ครั้งกว่าจะถึงหลุมอ่ะเออหมายถึงว่าการที่จะเอาลงลงนี้ไปลงหลุมเนี่ยมันทุลักทุเลมันเป็นไปได้ยาก ถูกไหมพี่ ใช่มันผิดปกติอ่ะเออ เออ มันผิดปกติอ่ะ มันเหมือนเราเราแบกเนี่ยลงธรรมดาคือ อย่างที่บอกแหละลงสะพานคือมันหนักอยู่แล้ว อันนี้เข้าใจได้ ครับ แต่คนสิบคนเนี่ย แบกลงมันจะแบกไปได้เลยหรอ ใช่ไหม แล้วพอตรงนี้เราพอไปใกล้ถึงลงเสร็จปุ๊บนะในหลุมเนี่ยนะ มันจะเป็นหลุมใหญ่ ๆ เพื่อที่จะฝังไว้สองโลงคือศพแม่ลูกหือเปะครับ ช่วงระหว่างที่กำลังหย่อนหย่อนเพื่อจะหย่อน เอ่อลงลงไปนะครับในหลุมนะมันเหมือนกับมันเนี่ยคือพื้นที่ตรงนั้นมันจะแฉะหมดถูกปะ มันจะดินก็มันก็จะลื่นๆนิดนึงถูกไหมเออ แล้วอยู่ๆอ่ะตอนที่กำลังสาวสาวสาวลงไปอ่ะนะครับพอปล่อยลงไปเสร็จปุ๊บมันเหมือนอ่ะ มันลื่นหรือมันพลาดยังไงลงตกไปกระแทกพื้นอ่ะ จากจากอยู่มัน เราจะอยู่เหนือ พื้นอยู่ประมาณสักห้าสิบเซนหรือเมตรหนึ่งเนี่ยแหละ่าแล้วเราพอมันหลุดลงไปอ่ะตึ้งสิ่ง ที่เราเห็นอ่ะพอตกลงไปเนี่ยนะลงพลิก กระแทกเนี่ยฝาโลงนี่กระเด็น ออกมาเลยอ่ะออ พอฝาลงกระเด็นกระเด็น ออกมา เพราะว่าตรงใต้หลุมเนี่ยเราก็จะมีไม้รองไว้อีก อีกอันหนึ่งเพื่อที่จะว่า เอ่อจะค่อยๆเอาลงวางไปก่อนแล้วก็ค่อยยกหัวขึ้น แล้วก็เอาไม้ออกเพื่อให้ลงอ่ะลงเพลไปเสมอพื้นถูกปะครับครับมันจะมีไม้พาดอยู่ไอ้ตัวไม้พาดเนี่ยอยู่ๆไปฟาดโดนคนงานเนี่ยด้วยเออฟาดโดนเสร็จปุ๊บขดตัวคนงาน็ลงลงไปที่โงอ่ะโอ้โหเลือดอาบเลยอ่ะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบ โอ้เนาะมันดูทุรักทุเลทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่เป็นไปตามที่แบบควรจะเป็นเลยนะตอนเนี้ยใช่ ทุกอย่างไม่เป็นไม่คือตกลงก็คือลงแตกลงแตกก็คือาลงระเบิดออก เออ เปิดออกมาแล้วตัวคนน่ะ นะครับ ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเขาไม่ให้เลือดเนี่ย ด้วยความถือนั้นมาเด็นอันนี้พี่ก็ไม่รู้ครับพอมานีกอาสินแสบอกชิปหายแล้วอ๋อบอกว่าชิปหายแล้วเท่านั้นแหละ โอ้โหอยู่ๆมันเหมือนมีลมพัดมาแล้วปู้วูบใหญ่ๆอ่ะไอ้สิ่งที่เราเห็นแล้ววูบใหญ่ๆโอ้ยพูดแล้วขนลุกวูบใหญ่ๆแล้วเหมือนกับว่าเป็นเสียงคล้ายๆเสียงหมาหอน แต่มันไม่ใช่เสียงหมาหอนนะมันเป็นเสียงอืมขึ้นมาทั้งทั้งสุสานโอ้ยเสียงมันคางแบบอืมขึ้นมาทั้ง ได้ดินนะทุกได้ดินกันทุกคนนะครับแค่นั้นแหละครับ รีบเอาลง ปิดเสร็จปุ๊บเอาลงเล็ก พอลงเล็ก วางเสร็จปุ๊บลงเล็กตกลงไปอีกออพอลงเล็กเปิดขึ้นมา สิ่งที่เราเห็นแหละไม่อยากจะเชื่อก็ต้องเชื่อเพราะลงเล็กเนี่ย เป็นลงเปล่าวีมันไม่มีศพอยู่เฮ้ยเดี๋ยวแล้วแล้ว ตอนแรก ที่ว่าตั้งศพอยู่ตั้งแต่ EP สองอ่ะ มันมีมันมีโรงแม่กับโรงลูกใช่ไหมใช่ แต่ว่าโรงเล็กกับไม่มีร่างของลูกอยู่ตอนนี้ถูกป่ะพี่ ถูกเฮ้ย ผมถึงว่าไงคราวนี้ถึงถึงบางอ้อเลยทั้งใจทั้งอะไรบอกถึงบางอ้อเลยงานนี้ เออ จบไม่สวยแล้วงานนี้ครับท่านบอกว่า ไอ้ทางสามี ถ้าคือไปคุยกับท่านสามีบอก เรื่องนี้หัวไม่ยุ่งนะนะหรือหาคนมาจัดการเอาเองพวกหัวถอนตัวไม่ทำอีกเด็ดขาดครับ ซึ่งตัวสามีก็เหมือนกับว่า คือหน้าซิปซี่นะแต่ก็สั่งให้คนงานนะกดหลุมทั้งหมดแต่พวกพี่ถอนถอนทีบออกมาเลย บอก ทุกคนรีบออกมาเลยพอออกมาเสร็จปุ๊บเออสินาสบอก พวกหรือ รออยู่ตรงนี้ เดี๋ยวอ้วไปทำมัมมนทำพิธีอะไรก่อนปัดองควานไม่งั้นพวกนี้ซวยทั้งหมดแน่นอนเลยงานนี้โอ้โหงานเข้าดิเข้างานเข้าเลยงานนี้พอทำพิธีถึงครึ่งวันอ่ะ เสร็จปุ๊บอ่ะค่อยอาบน้ำอาบท่าเลยอ่ะเรียกว่าเอาน้ำมนต์สาดรถรถทั้งตัวแล้วปัดองควานอ่ะพอปัดเสร็จปุ๊บพวกลื้อออกเป็นทางอยู่นั้นเลย ไม่ต้องรอไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นช่วงที่เรากำลังออกออกเดินทางนาบีเป็นเรื่องที่แปลกคือ แต่งที่ไม่ได้สอดส่องลงมาเลยอะดำคึ้งอยู่อย่างนั้นเลยอะออขมุกขมัวออ ดูอย่างนั้นเลยอะแล้วพอเราก็ค่อยออกจากพอเราออกจากสุสานได้มันเหมือนไอ้บรรยากาศเนี่ยมันเริ่มไอ้ความอึดอัดที่กดทับตัวเราอะมันเริ่มเบาลงแล้วพอเราออกมาจากสุสานได้นะบีขึ้นไปเข้าตัวอำเภอโอ้โหไม่คนละเรื่องเลยอะครับข้างนอกนี่สว่างโล่งเลยอะ มันเหมือนคนละโลกเลยอะวี แต่ช่วงที่เราออกมาออกมาจากสุสานอวีสิ่งที่เราเห็นอะไม่ใช่เห็นทั้งเห็นทั้งได้ยินอะคือพี่จะนั่งอยู่หลังรถกระบะใช่ปะพี่จะนั่งกันอยู่ อืมแต่มาเราด้วยก็ด้วยการที่ว่าเราก็มองกลับไปข้างหลังอะครับ โอ้โหเห็นการเหมือนเมื่อคืน ยังไงต่อพี่เรียงกันเต็มเลยเออยืนอยู่รอบรอบ ยืนอยู่รอบหลุมศพผู้หญิงอะครับเต็มเลย เออ เราคยเคยยี่ตาแล้วอ่ะ ก็เห็นนะโอ้โหเขายืนกันอยู่เต็มไปหมดเลยอ่ะ ครับโอ้แค่นี้ เราก็พี่ก็รีบหันพวกพี่ก็รีบหันหน้ากลับตอบรบไปเหยียบเลย เร็วๆเร็วๆเลยอ่ะเนี่ยพอลุกออกมาได้โอ้โหมันแบบโอ้มันขนลุกขนชันมากๆ ซึ่งหลังจากที่เราไป กลับถึงสมาคมแล้วเราบีครับ ด้วยความสงสัยแล้วก็ต้องถามถามสิงแสว่านี่มันเกิดเรื่องอะไร เออสิงแสบอกว่าเราเลยเล่าให้ฟังว่า ไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องผิดธรรมชาติครับ ผู้หญิงเนี่ยคนที่ตายอ่ะน่าจะเป็นสะพ้ายของบ้านนี้แล้วบ้านเนี้ยกระโงคนจีนเนี่ย นะครับ ที่ข้ามาจากฝั่งเมืองจีนเลยนะ จะมีความเชื่ออยู่อย่างกถ้าอยากให้ที่บ้านจิตการร่ำรวยหรือว่าพี่โชคดี ครับ เขาจะเลี้ยงผีเเขาจะเลี้ยงผี แล้ววิธีเลี้ยงผีเขาอะครับนะมันไม่เหมือนกับวิธีเลี้ยงผีเมืองไทยเราอย่างนั้นนะยังไงพี่เขาจะคนในตระกูลนะ มาทำผี เอาแล้วไงโอ้ยนะแล้วสิ่งที่เราเจอ การมีจำได้ไหมที่ว่าลงออกไปกระทับแทกญาติเขาอะทั้งสองคนอะครับมันมีข่าวมาหลังจากที่เรากลับมาเรียบร้อยแล้วนะว่ายังไงพี่มันมีข่าวแจ้งมาว่าทั้งสองคนนี้เสียชีวิตครับเอาลูกเขาไปแล้วจะให้เรา แล้วจะให้เราไป ทับพิธีกงเต็กให้อีก จะให้เราไปทำอีกเหรอ ใช่ โอ้ยเรียกสมาคมไป ครับ คราวนี้ยไม่ไป โอ้ย ใครจะไป เออ ไม่ไปไม่ไปเด็ดขาดไม่มีทางซึ่งหลังจากที่ อาเจกอะที่ไปไป ไปอ่ไปบ้าน บ้านคนเนี้ย ไปเพื่อไปเยี่ยมไอ้สองคนเนี้ย ครับนะครับ ตอนที่ไปอ่ะเจ็กเขาบอกว่า ตอนแรกสองคนนี้มันก็ดีๆอยู่หรอกนะกำลังรักษากันอยู่แต่หมอคือที่หมอหรือพยาบาลเนี่ยเล่าให้เจ็กฟังอยู่ว่าเขาอ่ะเหมือนกับเพ้อแต่ดิ้นทุรนทุรายครับ เหมือนมีเหมือนอาการเหมือนคนเพ้อคนคนคลั่งอ่ะเออ เออ จนไอ้คนเนี่ยคนสองคนนี้เขานอนตลอดเตียงคู่กันถูกปะไอ้คนที่ไอ้ไอ้คนที่ว่าขาหักมันขยับไม่ได้แต่ไอ้คนหนึ่งที่โดนกระแทกตรงหน้าอกถูกปะมันเป็นคดีขึ้นมาอะไรรู้ไหมวียังไงพี่เพราะไอ้คนที่โดน โดนลงกระแทกหน้าอกอ่ะมันไปบีบคอ ไอ้คนที่ขาหักเอ้าตายคาเตียงเลย และส่วนตัวมันเองกระโดดลงมาจากหน้าต่างโรงพยาบาลเสียชีวิต เฮ้ย เหมือนโดนแฝงว่า ใช่ แล้วสิ่งที่อ่าเขาให้ทางสมาคมอ่ะ ช่วยไปรับศพหน่อยเออซึ่งเราไปรับศพเราก็ต้องเห็นศพใช่ไหมครับสิ่งที่เราเห็นอ่ะศพอ่ะ คือแบบปากนี่ดำเลยอ่ะอืมนะ เออ สภาพศพคือดูไม่ได้แล้วไอ้คนที่ตกลงมานี่แบบ คือเหมือนกระดูกเขาหักทั้งล่างทั้งทั้งที่มันตกลงมาเนี่ยกระดูกมันไม่ได้หักทั้งหมดใช่ไหมครับ แต่หมอบอกกระดูกหักทั้งล่างมันเป็นไปได้หรอมันมันเป็นไปได้ไหมมันต้องสูงมากมันน่าจะตกลงมาแล้วกระดูกหักทั้งล่าง มันจะเข้าแค่ชั้นสองแหลแต่ที่มันหล่น มันแค่ชั้นสอง แล้วน่าใช่ดิกระดูกหักทั้งล่างครับ นะครับแล้วพอเจกลับมาแล้วพวกเราฟังนี้ ไม่มีใครในสมาคมไปสักคนเดียวนะครับ แล้วสิ่งที่หลุดออกมาจากที่ชาวบ้านเราแวกนะที่เป็นญาติของเขาข่างๆอะไรเงี้ยมาเล่าพวกเราฟังว่าบ้านเนี้ยไม่ใช่มีแค่ปัญหาแค่นี้ ครับเขามีปัญหามากกว่านี้เขาบอกพวกเราเห็นใช่ไหมว่า ตอนที่ตอนคืนน่ะ ที่ตอนรื้อไปพักอ่ะ หรือจำได้มาว่าทำไมถึงมีคน เยอะแยะมา อันนี้ไม่แปลกใจแล้วผมเห็นผมเห็น บอกเลยผมเห็น ใช่ นั่นแหละญาติญาติพวกเขา ที่เสียชีวิตโดยอาการไม่ปกติสักคนเดียวแล้วสิ่งที่เขาต้องการที่เป็นข่าวลือนะข่าวลือ อันนี้เราก็ไม่รู้เขาบอกว่า ผู้หญิงที่เป็นเมียเขาเนี่ย เกิดในวันที่ เอ่อสนับสนุนดวงดวง อของตระกูล แล้วตัวเด็กเนี่ยก็จะถูกจับนะครับคือผู้หญิงอ่ะเขาท้องครับพอเขาท้องเสร็จทางนั้นอ่ะ คือนับวันเวลาละ เด็กได้ใกล้คลอดแล้วเเหมือนกับคลอดไม่ออกกรรมวิธีของเขาเขาพูดอันนั้นเขาสันนิษฐานมาแล้วครับ แต่เขาเล่าให้ฟังว่า ตอนที่เหมือนกับว่า เขาผ่าเอาเด็กออกแหวท้องผู้หญิงเอาเด็กออกแล้วเอาเด็กเนี่ยมาใส่โหลแล้วเอาไปทำพิธีพิษะนั่นคือนั่นนั่นนั่นมั่นคือเมื่อกี้เนี่ยเสียงวิสามันกระตุกกระตุกทำที่เขาเอาเด็กไปใส่โหลแล้วไปทำอะไรต่อนะวิสาทำพิธีอ่าครับ ให้เป็นแบบเหมือนกับถ้าเราบอกจะเหมือนกับกุมารมาก เราคล้ายๆแต่ว่าดุกว่าเออเขาไม่ใช่กุมารเขาเป็นอะไร พี่ เออแต่ดุกว่าเออเขาเหมือนกับเป็นเป็นเป็นอะไร อ่ะในพี่จำไม่ได้ว่ามันมีชื่อเรียกชื่อหนึ่งอ่ะแต่ พี่จำไม่ได้มันเป็นอะไร ครับ เออ มันมันมันเป็นชื่อภาษาจีนพี่จำไม่ได้ แต่ลูกหยกได้จะรู้มั้งเรงถ้าได้ได้ยังไงลองถามหยกดูได้หยกน่าจะพอรู้อยู่โอ้แต่มัน มันทีิธีการน่ากลัวมากอืมแล้วมันจะเป็นวิธีกรรมที่สืบทอดต่อกันมา แล้วก็ คนที่เกิดเขาจะดูวันที่เกิด เดือนเกิดปีเกิด ตกฟ้าทุกอย่าง อืมไม่ใช่ว่าซีซัวจะเอาคนนั้นคนนี้มาทำนะไม่ได้ ไม่ใช่เลยนะเออไม่ได้ครับเอานี้หลังจากตรงนี้เนี่ย ทุกคนก็ไม่มีใครไปงานอีกเลยครับแล้วเราบ้านหลังเนี้ยนะครับ นะครับ เราจะไม่เล่าถึงแล้ว อืม พี่สักว์ก่อนนนที่เราก่อนที่เราจะข้ามไปตรงเนี้ยวีอ่ะเอกใจอย่างหนึ่ง คือกำลังกำลังเอกใจไปถึงตอน e ีสองที่เราคุยกันพี่สักว์เออ พี่ศักด์จำช็อตตอนที่พี่ศัก์ไปอยู่ที่บ้านของอาแปะคนที่เขาเฝ้าสุสานได้ปะอ่าที่ที่พี่อ่ะเห็นว่ามีผู้หญิงอุ้ยคนลุกที่พี่อะเห็นว่ามีผู้หญิงคนนึงอ่ะ นั่งอยู่ตรงแถวแถวลงแล้วร้องไห้อ่ะ แล้วก็ได้ยินเสียงร้องไห้ แล้วก็มี แล้วก็มีอาม่าอากงเดินมาหาเต็มเลยว่าอาหมวย หรือเป็นอะไร อ่ะ มาร้องไห้ตรงเนี้ยเฮ้ย ที่เขาร้องไห้ตรงนี้สเพราะลูกเขาหายไปหรือเปล่า ใช่ ใช่ไหมใช่ ใช่เพราะนีลมไม่มีลูกเขาเออ แล้วเราเรายังไม่รู้กันณตอนนั้นด้วยเนอะพี่สักเนาะ มันไม่มีใครรู้มารู้อีกทีคือนี่ไง ตอนที่พี่ศักดิ์มามาเล่าให้ฟังว่า EP สามอะพอลงมันหล่น มันแตกปุ๊บอีกลงหนึ่งมันว่างเปล่า ใช่ มันเหมือนเป็นการตั้งลงหลอกเฉยๆ ถูกไหมพี่ ถูกครับ อุ้ยนะเนี่ยแหละกบเลขสามอุ้ยตอนแรกอะผมเข้าใจเรื่องว่า ดวงวิญญาณของผู้หญิงคนนี้ที่ว่าเสียชีวิตพร้อมลูก เด็กเนี่ยเขาน่าจะเฮียนเพราะเขาเป็นผีแม่ลูกอ่อน หรือเขาอาจจะท้องแล้วแบบเหมือนตายท้องกลมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่กลับกลายว่าเป็นว่าคดีพลิกกลายเป็นว่าน่าจะเป็นเหตุ เพราะว่าเพราะว่าน่าจะครอบครัวทางฝ่ายสามีเขาเอาลูกของผู้หญิงคนเนี้ย ไปทำพิธีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับไสยศาสตร์ทางด้านของประเทศจีนใช่แล้วก็บ้านนี้รวยมาก อืม แต่คนแถวนั้นไม่เคยมีใครกล้าเข้าบ้านหลังนี้อ่า ครับ เออ แล้วพี่จะไม่บอกว่าจังหวัดไหนที่ไหนอะไรยังไง เพราะว่าเรื่องมันผ่านมาหนูยี่สิบสาสิบปีแล้วสมัยนู้นครับ สมัยพี่รุ่นรุ่นพี่เพิ่งจะสิบเจ็ดสิบแปดเองมั้งวิ แล้วตอนนั้นตอนนั้นพี่ศักดิ์ทำไปไปไปไปเป็นคนที่ถูกฝึกทำพิธีอยู่นานแค่ไหนพี่